ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สเปรย์กันน้ำด้วยเทคโนโลยีนาโน ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำหรือกันน้ำนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นอย่างมากเลยนะครับ ใช่แล้วครับ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งเมื่อเปียกน้ำแล้วมักเกิดความเสียหายได้ง่าย แต่ปัญหานี้แก้ได้ด้วยสเปรย์กันน้ำสูตรนาโนซิลิก้าครับ ประเทศไทยมีฤดูฝนที่ฝนตกหนักและบ่อย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง หรือเกิดคราบสกปรกและเชื้อรา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนิยมใช้สารเคลือบกันน้ำในกระบวนการผลิตเส้นใยเพื่อให้เส้นใยนั้นมีคุณสมบัติกันน้ำแต่ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงนักวิจัย สวทช จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบสะท้อนน้ำชนิดอนุภาคนาโนซิลิก้าที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดสำหรับฉีดเคลือบผลิตภัณฑ์หรือเสื้อผ้าเฉพาะผิวนอกเพื่อให้มีคุณสมบัติกันน้าในระยะเวลา าหนึ่งซึ่งนอกจากกันน้ำแล้ว ยังช่วยกันฝุ่นที่เกาะในเส้นใยผ้า ลดการเกิดคราบสกปรกไม่มีกลิ่นฉุน แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนัก สามารถใช้ฉีดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตและวางจำหน่ายแล้ว วิจัยและพัฒนา โดย Nanotech สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000